ับสวัสดีกราบสวัสดีคุณพี่ๆนานาที่รักในการตกปลาทุกท่านนะครับ วันนี้ผมพาคุณพี่ๆนานามานะหมายแม่น้ำนะครับ กำลังกำลังลงเมื่อกี้ครับ ครับ ได้มาแล้วครับ ลงเมื่อกี้เอง าอีกตัวนะครับกำลังลงครับสามแต้มแบบมันมานีครับปลากระมังครับไปเสวยๆ ต้องขออภัยเรื่องสถานที่นะครับ ที่แค่วัดป่ากำลังสามแต้มนะครับ พูดยังไม่จบเลยครับ ถ้าใครเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยครับ ขออภัยเรื่องสถานที่นะครับ มันจะแคบไปหน่อยภาพอาจจะไม่ชัดนะครับ อันนี้เอามาสี่คันนะครับเบ็ดยังลงสามคันนะครับ ปลากระมังครับใสสวยๆ ต้องขออภัยเรื่องสถานที่นะครับแค่แค่สี่ไปนะครับ ตอนนี้ก็ลงเบ็ดไว้สี่คันเรียบร้อยนะครับ ตั้งแต่ได้ปลาสี่ตัวติดๆ ก็ยังเงียบอยู่นะครับตอนนี้ ายพยงครับ ไม่รู้ติดมาได้ไงครับตลายพยงใสจิ๋วไม่รู้ว่าติดมาได้ไง ปลาขยงก็ไม่รู้ว่าติดมาได้ไงนะครับเมื่อกี้ สวยครับ จาก จากครับฝนก็เริ่มตกนะครับใช่เหรอโฮมอ่านเขาเลยกูพยายามมาผีแน่อาจารย์เนี่ยใช้ป้ายเนี่ย มีกูเห็นเนี่ยอะไรอ่ะตาบ้างกลางจอกตอนนี้ฝนก็ตกแล้ว ฝนเริ่มตกแล้วครับ ฝนก็ตกแล้วนะฮะ Yeah, I'm going to go. Yeah, <laughs> I'm เมื่อกี้ก็เป็นปลาสร้อยนะครับเมื่อกี้ สร้อยครับไซส์ที่สวยเดินลงไปเมื่อกี้ก็เข้าเลย ไปทางไหนครับไปทางไหนโอ้โหเรือเดี่ยวเลย ยังน่ะเมื่อกี้ก็ได้ปลาสร้อยไปหนึ่งตัวนะครับ สิ้นสุดของวันนะครับเราก็ได้ปลาไปประมาณสิบตัวนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ